ามร้อยสามร้อยเบ็ดอะไรเดียเลือกไม่ค่อยถูกเลยเดี๋ยวท่าละกันนะเพื่อนๆนะอุ้ยเด็กกระยิกกระย่อยไปก่อนโอเค อะไรก็ได้ไหลามา อย่าเงียบวิวายสวยดีว้าวว้าวว้าวว้าววโอเคเบ็ดห้าวายเบ็ดห้านี่แหละทรงเดทรงเด คงดี เอาดิ โอ้โหเป็ดห้าเป็ดห้าโอ้โห สวย กล่องเบกกงเบกไป พี่ขอเพิ่มเบ็ดแล้วกันนะ ไปเบ็ดสิบ บวกมาเจ็ดร้อยแล้วนะ ขอเป็นสิบแล้วกันวายวิวายสวย ว้าว ดอกนี้ ต่อเนื่องไปโอ้โหกล่องเบกอะกล่องเบก บวกไปเลย บวกเบ็ดเป็นเลย 20 บวกเบ็ดเป็นเลยอย่ารีรอโอเอว้าวสเก็ตเตอร์ให้เบ็ดเย่ว่ะทุกคนไปดิสิบหมุนสิบหมุนนั่นน่ะอ่ะสิบหมุนนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะส่งเบดไปมาหน่อยเพื่อน ขออีกนิดเพื่อน องฟีเออต้องให้บนต่อเนื่องหน่อยต่อเนื่องหน่อยโอ้ยแม่งต้องให้บน สุดยอด ดอกนี้สุดยอดต่อเนื่องไป อย่าหยุดยั้งลูกมาจัองมาจองเวนะไม่ใช่มาจองเวนมาจองเวรเราไม่เอา มาจองเวรเราไม่เอานะจ๊ะกลายเป็นบัง เฉยเลยวันเพื่อน บวกไปดี บวกไปเดเบทห้าสิบไปเร็วว้าว ดี่เพื่อนเบ็ดห้าสิบนี่มันโหด ดูดโหดเหมือนกันนะว้ายโถเอ้ย กูเบ็ดยี่ดีๆ อยู่แล้ว มาดิครับเอาดิเริ่มไปเลยสิบหมุนนะจ๊ะจิงจ้าจิงจ้าลูกแม่อืมโก่งเบกโก่งเบกไปดิน่ารัก บินมีก่อนเลยกู บินมีก่อนเลย เอาดิเอาดิมามามามามาพาเพื่อนมาด้วย บินก่อนแล้วกูบินก่อนแล้ว กูบินก่อนว้ายโดนหลอกขอที โอเค ขอที่ว้าวบวกเท่าไรบวกสิบเป็นเพื่อน ว้าวบินก่อนเลยบินก่อน บินก่อน บินไปบินไปสูง บินไป ว้าว โอ้โหบินไปก่อนเลยสูงสเก็ตเตอร์มาเป็นห้าสิบโอ้โหมานายมานายด้วยมานายแบบเนืองง มาในแบบเนืองๆโคตรโหดอุ้ยโหดจริงว่ะจองสองเนี่ยยอมรับเลยนะยอมรับว่าโหดโหดกว่าจองหนึ่งนะเพื่อนอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะจ๊ะโปรดใช้จักรยานในการรับชมไม่รู้ว่าใครคิดยังไงนะ แต่ว่าสำหรับเราแล้วว่าจองสองนั้นโหดจริงอะโหดกว่าโหดกว่าจองหนึ่งมากๆแล้วก็เข้าง่ายด้วยนะจ๊ะ นนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะอย่ามาว่ากันนะว่ากันนี้ทุบหลังหักเลยนะโปรดใช้จักรยานในการรับชมนะจ๊ะ ว้าว เฮ้ยเฮ้ยมันเพื่อมันเพื่ออย่างอ่ะว้าววิเบทห้าสิบสงสัยเขาจะถูกกับเบทห้าสิบแล้วเนี่ย สเก็ตเตอร์ให้่ามรอบติดลบเพื่อนๆเฮ้ยว่าประคันอยู่ตอนนี้ โอ้ยทองสอง ชมหน่อย ชมนี้ชมหน่อย ไม่ต้องมาแบบสับแทนกันขนาดนี้ ว้าว ชมนี้ชมหน่อยเองอ่ะน่ารักอ่ะไม่น่ารักขนาดนี้อ่ะ กล่องเบกแกกล่องเบกแกอวยอะไรของเจ้าเนี่ยอีมิดอออดอกนี้ขอยหน่อย โอ้โหวิ่สวยกล่องเบกโอเค โอ้โหวิอะไรวะหน้า อะไรของจองเนี่ย อะไรของจองอ่ะไม่ชมแล้วนะเดี๋ยวมาอีก ว้าย พอไม่ชมก็หายไปเลยอะได้เอาดีโอเค แกดีจังสอง แกดีมากว้าว เอาหน่อยเพื่อนฝากเตือนกันด้วยละกันนะคะคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีควรได้รับคำแนะนำลยจ้าอืม กล่องแบกไปเลยหุยจองสองมึงโหดมาก มึงเข้าสเก็ตเตอร์สามครั้ง มึงก็โหดเกินคาดไปแล้วนะ เข้าแล้วไม่ให้ด้วยนะเรื่องของเรื่องหุยแต่รอบสุดท้ายน่าจะไม่ให้แล้วแหละ โอเคสำหรับวันนี้เกินคราด เกินความเป้าหมาย เกินความเป้าหมาย เกินความคาดหมายมากๆ เลยนะสำหรับจองส่งเข้าสเก็ตเตอร์ 3รอบติดอุ้ยยังไงก็ฝากไลค์ ฝากแชร์ ฝาก subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจ๊ะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ